บอกกูรักไม่ดีไปออจูนสักที กูนับเพื่อนทุกพีคนที่ด่ากูพอมึงตายคนที่ด่ากูพอมึงตายออตธอจูนไม่ดีที่กูทำไม่ดี เหมือนกูมีคดีมึงก็คิดว่ามึงดีมึงเลิกทำสักทีมึงเลิกทำสักทีกูไม่อยากด่ามึงนี่แค่อยากพูดสักที มันจะดีไม่ดี ก็อยู่ที่ตัวกูนี่ อ่านคอมเมนต์ไม่ดี กูก็รู้สึกไม่ดี รู้สึกเศร้าทุกที ไม่อยากอคอมเมนต์ทั้งปี ฮิปฮอปกำลังดี พวกกูทำยังไงดี มึงบอกกูรับไม่ดีไปอยจูนสักที กูนับเพื่อนทุกพีคนที่ด่ากูพอมึงตาย กเด็กๆ มันก็หลบกันไปดี นี่ตาหลุยมา มันก็รบกูไปดี พวกเฟซปลอมปล่อย มันตลกกันไปดี ปล่อยพวกลูกตุ๊ดให้มันตบกันไปดี เห็นกูออนทัวร์มีฉากูดีถ้าพวกมันอยากดังลบปรึกษากูดีเข้ามาเลียตีนกู ก็มาหากูดูดีเดี๋ยวกูทีบหน้าให้เดี๋ยวไปสู่สุคติ ยัดแม่โทษทีที่กูไม่ขี้แอ๊แต่ถ้าอยากเดี่ยวไอ้เสี่ยวมึงงัดวัดดี พวกเด็กเฮียเดี๋ยวนี้มันขี้แซะกูยังไม่ด่ามึงสักคำพวกหน้าคีย์บอร์ดไอสัตว์มันขี้แพ้ พวกกระจอกลุยดอกกูไม่ฟังแซะกูตลอดถอยหอกแต่ไม่ทำแล้วก็เสียใจด้วยที่เป็นพวกมึงไม่ดังอที่คอกูทองกับเพชร ดิสแปดเคมึงโคตรจะคลาสสิกเย็ดแม่น้องมาเช็คใน VVS เพชรที่คอมึงมีแต่พลาสติก ราคาที่คอกูมากกว่าแปดหมื่นฮิปฮอปปอมมึงเชิญประแดงอื่นนี่ตาหลุยเอง มึงไม่ต้องแตกตื่น แต่กูมาแบบจดแต่หัวมึงแตกหมดไม่ที่พวกกระจอกมาตลอดที่กูดู แต่เสือกทำตัวเป็นกูรู แล้วถ้ามึงอยากเก่งมึงเข้ามาดูกู น้องน้องหนูหนูเร็วๆมาดูครู มึงเลิกพิมพ์แล้วกลับไปคิดอีกนะใช่แรปไหมกูฟังให้กูจำสักนิดดีนะห่วงพ่อป้าถ้ากูจะออโต้ไม่ฟังก็ปิดไปอย่ามัวแต่นอนโง่เย็นแม่กูรักไม่ดีไปออจูนสักที 고 나쁜 두피 콘이라고 펌덩